เราเหรอ อะไรกัน จะดีหรอคะมา มาขอแบบนี้เราก็เขินนะคะ มันจะดีจริงๆหรอคะฮะเราอ่ะ ขอเบอร์ เฮ้ย จำไม่ได้จริงดิแล้วคืนนั้นของเราอ่ะฮะ